ประเทศไทยก็มีสัญญาณ 5G ใช้งานทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดู 4 ข้อที่ต้องรู้ก่อนที่จะใช้สัญญาณ 5G แล้วก็มีข่าวมาฝากสำหรับผู้ใช้งาน iPhone ด้วยนะครับ เมื่อวานนะครับทาง True Move H 1ในผู้ให้บริการในประเทศไทย ได้ทำการจ่ายเงินค่าไลเซนส์ของสัญญาณ 5G ที่ประมูลไปเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้รับใบอนุญาต จึงส่งผลให้ณวันนี้ครับ 17 มีนาคม 2563 True ทำการประกาศว่า เปิดให้บริการสัญญาณ 5G ทั่วประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยในช่วงแรกนะครับจะให้บริการในหัวเมืองทั้งหมด 77 จังหวัดก่อนนะครับ นั่นหมายความว่าทั่วประเทศไทยในแต่ละหัวเมืองนั้น อย่างน้อย 1 จุดมีเสาในการปล่อยสัญญาณ 5G ออกมาให้ได้ใช้งาน ส่วนพื้นที่ในเขตกรุงเทพนะครับจะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายๆ จุด เดี๋ยวผมจะลิสต์ไว้ในใต้คลิปนี้ให้นะครับว่ามีที่ไหนยังไงบ้าง แล้วก็ในใต้คลิปนี้ผมก็แนบรายละเอียดไว้ให้ด้วยนะครับว่า รายละเอียดเพิ่มเติมนั้นเป็นอย่างไร ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าก่อนที่จะใช้งานสัญญาณ 5G นั้นเราควรจะทราบ 4 ข้อมูลสำคัญก่อนที่จะเริ่มใช้งานสัญญาณ 5G กันนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกัน ข้อแรกครับซิมการ์ดจะต้องรองรับสัญญาณ 5G ก่อนนะครับยูซิมของ True รองรับแล้ว แต่ว่ายังไงซะเราก็จะต้องไปเช็คก่อนนะครับว่าซิมที่ใช้งานอยู่นั้นรองรับสัญญาณ 5G แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่รองรับนะครับให้เราไปติดต่อเปลี่ยนที่ ศูนย์ผู้ให้บริการนะครับ ต่อมาข้อที่2ครับมือถือและระบบปฏิบัติการจะต้องรองรับสัญญาณ 5G ด้วย ณ ปัจจุบันสมาร์ทโฟนที่ขายในประเทศไทย มีรุ่นที่รองรับ 5G แล้วอยู่ด้วยกัน 3 รุ่นได้แก่ Huawei Mate 30 Pro 5G Oppo Find X2 Pro 5G และสุดท้ายก็คือ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นในส่วนของเครื่อง Android ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นเรือธงด้วย ราคาขายกันนั้นก็สูงพอสมควรนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแรกๆของการใช้งาน 5G ในประเทศไทยนะครับเอาเรียกว่า Early Adopter ประมาณนั้น ถ้าสมมุติว่าใครมีเครื่อง 3 รุ่นนี้นะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายที่ให้บริการ 5G นะครับแนะนำว่าให้อัปเดตซอฟต์แวร์ของสมาร์ทโฟนให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานสัญญาณ 5G ได้เลยนะครับข้อที่3นะครับแพ็กเกจที่ใช้งานนั้นจะต้องรองรับด้วยนะครับในส่วนของแพ็กเกจนะ นั้นเราต้องไปเช็คก่อนว่า แพ็กเกจที่เราใช้งานอยู่รองรับหรือเปล่า สำหรับฝั่ง t o m o v e Edge ถ้าลูกค้าใช้งานบริการรายเดือน แพ็กเกจที่ 1,099 บาทขึ้นไป ก็สามารถใช้บริการสัญญาณ 5G ได้ฟรีนะครับผม แล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่ 4 การที่เราจะใช้สัญญาณ 5G ได้ เราต้องเช็คพื้นที่ก่อนว่า ณจุดจุดนั้นมีการปล่อยสัญญาณ 5G ออกมาหรือเปล่านะครับอย่างที่แจ้งไปในต้นคลิปนะครับทาง TrueMove H ได้ปล่อยสัญญาณ 5G ทั่วประเทศนะครับในหัวเมืองทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งเราก็จะต้องไปดูกันว่าในแต่ละจุดของจังหวัดนั้นๆจุดที่ปล่อยสัญญาณนั้นอยู่ที่ไหน เมื่อเรารู้แล้วว่าจุดตรงนั้น ปล่อยสัญญาณ 5G โดยเราจะสามารถสังเกตได้อยู่บนสมาร์ทโฟนของเรานะครับถ้าจับสัญญาณ 5G ได้มันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ 5G นั่นแหละเราถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับ ดังนั้นครับสรุปคือต้องมีครบทั้ง 4 อย่างตรงนี้เราถึงจะสามารถใช้สัญญาณ 5G ได้นะครับมาถึงฝั่งของผู้ใช้งาน iPhone แล้วกันครับผมเคยบอกไปแล้วว่า iPhone ทุกรุ่น ณ ปัจจุบันยังไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับแม้ว่าคุณจะใช้ iPhone 11 Pro Max ตัวท็อปสุดแรงสุดรุ่นล่าสุด ก็ไม่สามารถใช้สัญญาณ 5G ได้นะครับเพราะทั้งโมเด็มแล้วก็เสาอากาศนั้น ยังไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับดังนั้นจากข่าวเลยครับความเป็นไปได้ที่ใกล้ที่สุด นั่นก็คือการเปิดตัวของ iPhone 12 ใน ช่วงเดือนกันยายนของปี 2020 นี้นะครับ ซึ่งผู้ใช้งาน iPhone ถึงจะมีโอกาสที่จะใช้ iPhone กับสัญญาณ 5G ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องเศร้าและเสียใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วง trial หรือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นในการทดสอบสัญญาณ 5G กันนะครับซึ่งแต่ละผู้ให้บริการนั้นก็ยังไม่ได้ deploy หรือว่ากระจายไปทั่วทุกเสาทั่วประเทศนะครับการทดสอบสัญญาณ 5G นี้ก็ยังถือว่าจำกัดอยู่ในเฉพาะวงแคบๆ เท่านั้นนะครับก็รอให้ถึงสักประมาณช่วงกลางปีนี้ หรือปลายปี 2020 นี้นะครับก็จะเห็นการพัฒนา ของ 5G ที่มากขึ้น จำนวน สมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G มากขึ้น แพ็กเกจ ที่จะออกมาเพื่อ รองรับสัญญาณ 5G มากยิ่งขึ้น ณ ตอนนั้น ครับ ผู้ใช้หลายๆ คนก็คงจะมีโอกาสได้สัมผัส ความเร็วจากสัญญาณ 5G ที่เร็วและแรงกว่า 4G แน่นอน ครับ หลังจากนี้ก็สรุปให้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปนะครับจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของการที่จะใช้สัญญาณ 5G ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอื่นๆเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตาม ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go